สวัสดีนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสอนเราจะมาสอนใช้ YouTube Studio EP 1สวัสดีนะคะ วันนี้เราจะมาสอนใช้ YouTube Studio EP 1นะคะนี่ค่ะสองเปลี่ยนต้องสองเปลี่ยนปกคราบค่ะ เราจะเปลี่ยนช่องนี่นะคะ วันนี้เราจะมาสอนในช่องความบันเทิงชาแนลค่ะ ให้เรากดตรงนี้เลยค่ะ ดินสอก็ให้เรากดคำว่าภาพขนาดย่อ ก็ให้เรากดคำนี้เลยค่ะ แล้วก็ให้เรากดตรงนี้ แล้วก็ให้เรากดตรงนี้ค่ะท่านี้แหละค่ะก็เสร็จแล้ววันนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ บ๊ายบาย ตัวกรงดัา กดไลค์ กดแชร์ช่อง สุดีบันเทิงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ บ๊ายบาย